จากที่เรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศนั้น สามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ การสืบค้นสารสนเทศ เป็นการใช้เครื่องมือสืบค้น โดยมีกลยุทธ์และเทคนิคการเลือกใช้การสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งโดยปกติสามารถแบ่งเทคนิคการสืบค้นได้เป็น 2 ประเภท คือ เทคนิคการสืบค้นแบบง่าย ซึ่งทางเลือกการสืบค้นที่สำคัญสำคัญ และควรรู้จักได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำ หรือคำสำคัญ เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง ซึ่งเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงนี้ มีหลากหลายชนิด ได้แก่ การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกะบูลีน คือ and or not เทคนิคการตัดคำ เทคนิคการจำกัดคำค้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่สำนักวิทยาบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ผลิตขึ้นเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ฐานข้อมูลต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยาบริการทำขึ้น และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ทักษะในการใช้เครื่องมือในการสืบค้น จะเกิดขึ้นได้ จากการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการนำไปประยุกต์กับการทำงาน การเรียน ก็จะทำให้มีการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ